Yeah, yeah, yeah. วัสดีครับท่านผู้ชมครับ วันนี้ผมจะพาทุกท่านมา แก้ปัญหาชวนชมกิ่งยืดกันนะครับ อย่างต้นนี้ก็คือระฆังทองบ้านนา ซึ่งก็เป็นสายพันธุ์ไทยโซโค แต่บังเอิญว่าผมค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้ดูแลเขาเท่าไหร่นะครับ แล้วก็ พื้นที่ค่อนข้างที่จะคับแคบ แสงก็ ลงน้อย ก็เลย ยากที่จะคุมอาการกิ่งยืดของเขาได้นะครับ อย่างกิ่งนี้ก็ยืด ยาว ยาวมากนะครับ ในขณะที่กิ่งเมนเนี่ย ไม่ยาวเท่าไหร่ กิ่งระบอกของเขาเนี่ยยาว หลายกิ่งเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแก้ปัญหากันนะครับ วิธีการก็ต้องโหดๆหน่อยนะครับ ก็คือว่ากิ่งไหนยาวก็ เดี๋ยวเราตัด ออกไปเเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ก็พยายามที่จะต้องใช้มีดเล็กๆอย่างนี้นะครับ แล้วก็ให้คมคมผมได้ที่สุดยิ่งดีนะครับอันชีวิตของกาศิกรนั้นตามเยที่เนือกว่าขยัน จับที่ต้นเข้าให้ดีนะครับ ก็พยายามอย่าให้ไปโดนกิ่งอื่นโดนไปนิดนึงฮะ แต่อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรครับอ่า นี่เราก็ได้ละกิ่ง ก็อาจจะแต่งได้อีกนิดหน่อยนะครับ แต่งก็ต้องใช้ความนุ่มนวลที่สุด ันนี้เป็นกิ่งฉัดของเขานะครับ เป็นกิ่งฉัดกิ่งฉัดของเขาก็ควรที่จะไล่ส่วนที่อยู่ต่ำที่สุดก็จะต้องดูยาวๆหน่อยหรือยืดๆหน่อยกิ่งบนก็ฉัดบนบนก็ควรจะสั้นแต่บังเอิญว่าฉัดตัวนี้ กิ่งนี้ยาวกว่าเพื่อนเลยนะยาวข้างล่างอีกเพราะฉะนั้นตัดเลยครับตัวนี้ พวกนี้ก็จะเป็นกิ่งฐานให้เขากิ่งนี้ความจริงก็ยาวนะครับ เพียงแต่ว่า กิ่งรอบของเขาเนี่ยมีมีเขาอยู่กิ่งเดียวเท่านั้น เพราะฉะนั้นก็กิ่งนี้เอาไว้นะครับ เดี๋ยวค่อยริดใบ เดี๋ยวค่อยริดใบเพื่อคุมไม่ให้เขายืดได้สำหรับกิ่งนี้ มื่อถึงจริงนี่มีกิ่งที่จะ แทนเขาอยู่แล้วนะครับจรกิ่งนี้เพราะฉะนั้นในเมื่อกิ่งนี้ยาวก็เอาออกกสิกง าชีวิตของกากาเริ่มเป็นรูปทรงที่ หน้าตาพอจะดูดีขึ้นหน่อยแล้วนะครับหลังจากที่เราเอากิ่งที่ ยืดยาวไม่ต้องเสียดายนะครับแล้วก็ไม่ต้องตกใจว่า ไม้เราจะตายนะครับ ถ้าหากเราทำใช้มีดคมๆ ทำอย่างถูกวิธีที่ผมได้แนะนำไปก็จะไม่มีปัญหากับไม้ทั้งสิ้น สามกิ่งนี้ แตกมาในทิศทางเดียวกันเลยนะครับสามกิ่งนี้ แตกมาในทิศทางเดียวกันสามกิ่งเลยก็คือ นี่กิ่งหนึ่งกิ่งสองกิ่งสามเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะเอาออกสักกิ่งนะครับเพราะเวลามันโตมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะมาในทิศทางเดียวกันมันจะขัดขัดกัน ก็เอาออกสักกิ่งแล้วกัน เออไหนไหนกิ่งนี้ยาวใช่ไหมฮะ ก็เอากิ่งนี้แหละครับ ออกเลยโอเคครับ รูปทรงก็จะเห็นว่ารูปทรงของเขาก็ ดูดีขึ้นนะครับ หลังจากที่ตัดเสร็จแล้วก็ควรที่จะป้ายด้วยปูนแดงนะครับ เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ต้นของเขามีอาการช้ำอาจจะเกิดอาการเน่าตามมาแล้วทำให้ต้นตายได้ก็ใช้ปูนแดงที่กินกับหมากนี่นี่แหละครับ ไปป้ายที่ส่วนที่เราตัดเลย นี่ยฮะป้ายตรงส่วนที่เราตัด ตัวนี้ก็จะช่วยป้องกันที่จะไม่ให้ชนชมเกิดอาการเน่าเป็นเชื้อราได้ ป้ายในทุกแผลที่เราตัด จะป้ายเท่าไหร่ก็ ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านเลยนะครับ จะป้ายมากๆก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรสำหรับปูนแดงครับซึ่งเท่านี้ก็จะทำให้ชนชมของเราไม่เกิดอันตรายดวงจิต รักสงบ ไว้ไม่มัก จากนี้ก็ดูไม่ให้เขายืดมาก โดยวิธีการริดใบ ก็จะช่วยทำให้ไม้ของเราดูดีขึ้นได้นะครับ มีเป็นฟอร์มที่สวยงาม ที่เราตัดไปเดี๋ยวเขาก็จะแตกกิ่งมาอีกนะครับ ก็ไม่ต้องกลัวอะไร ฟอร์มของเขาก็จะเต็มรูปแบบเองตอนนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับง่าย ๆ ที่นำเสนอผ่านรายการชวนชมเทคนิคนะครับทางทีวีชวนชม วันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ